ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นมิตร ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ควรมีโปรแกรมที่ไม่เป็นมิตรนะคะ ซึ่งจะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ปลอดภัย หรือว่าทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะเป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นเพื่อก่อกวนแล้วก็ทำลายระบบ สร้างความเสียหายต่อข้อมูลแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรนี้คือชุดคำสั่งอันตรายที่แอบแฝงมากับไฟล์ หรืออีเมล เมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว ก็จะสามารถทำงานได้หลายลักษณะนะคะ โปรแกรมประสงค์ร้ายหรือว่าโปรแกรมที่ไม่เป็นมิตรนี้ก็จะมีดังนี้ค่ะไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ไม่ประสงค์ดีแพร่กระจายไปได้ด้วยตัวเองนะคะ เขียนโดยนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน การทำงานจะอาศัยคำสั่งที่เขียนขึ้นภายในตัวโปรแกรม เพื่อกระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย แพร่กระจายโดยอาศัยคนกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กับพาหะที่ไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นแฝงตัวอยู่นะคะ ก็อย่างเช่นไวรัสรันโปรแกรมอ่านอีเมลเปิดดูเว็บเพจหรือเปิดไฟล์ที่แนบมาเองได้นะคะเวิร์มหรือนอนอินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรมเคลื่อนที่ไปในระบบเครือข่ายได้เอง โปรแกรมมีความรุนแรงกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์แบบเดิมมาก จะทำลายระบบทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพลดลง และไม่อาจทำงานต่อไปได้ การทำงานจะมีการตรวจสอบเพื่อโจมตีหาเครื่องเป้าหมายก่อน จากนั้นจะวิ่งเจาะเข้าไปเอง ลักษณะที่เด่นของเวิร์มก็คือ สามารถสำเนาซ้ำตัวมันเองได้อย่างมหาศาลภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที มาโทรจันหรือที่เราชอบเรียกว่าโทรจัด คือโปรแกรมที่แอบทำงานแบบลับๆ ด้วยการเปิดให้มีการบุกลุกเข้าสู่ระบบได้ง่าย โดยอาศัยการฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น และจะไม่มีการแพร่กระจายตัวแต่อย่างใด โปรแกรมจะถูกตั้งเวลาการทำงาน หรือควบคุมการทำงานจากระยะไกลโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อให้เข้ามาดำเนินการต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายได้ เช่น spyware คือโปรแกรมที่แอบทำงานแบบลับ ๆ เช่นกัน ด้วยการเข้าไปเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ ประตูลับ ก็คือโปรแกรมที่สร้างประตูลับสำหรับเข้าออกระบบ Logic Bomb คือโปรแกรมที่ทำงานตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ Zombie คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เป็นเครื่องมือโจมตีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น